สวัสดีครับ ผมสำลิชชาพิลมครับ เป็นผู้จัดการศูนย์พิทักษ์สิทธิคนพิการ ภายใต้การดำเนินงานของมูลนิธิข้ามหาไทยเพื่อการมัฒนาคนพิการครับวันนี้ก็จะมาพูดถึงเรื่อง สายด่วนคนพิการ 1479 สายด่วนคนพิการ 1479 นะครับ การดำเนินงานภายใต้สโลแกนที่ว่าได้งานเข้าถึงสิิทธเพื่อชีวิตที่ดีกว่า สืบเนื่องจาก การดำเนินงานโครงการ 1479ปลุกพลังคนพิการจากอุรภาสู่อีสานนะครับ ซึ่งเป็นการดำเนินงานโดยการปั่นวิวแชร์นะครับ ประมาณ 50 คนจากพัทยาถึงหนองคาย ระยะทาง 1,479 กิโลเมตร โดยผ่านทั้งหมด 19 จังหวัด แล้วก็ผ่านแต่ละจุดแล้วก็จะมีการ ัดกิจกรรมนะครับเพื่อปลุกพลังคนพิการนะครับ จากการดำเนินงานพบว่านะคนพิการที่อยู่ในต่างจังหวัดโดยเฉพาะคนพิการร่างกายไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารนะครับ อันที่จะเป็นการพัฒนาการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการได้เราจึงขออนุญาตกสทชนะครับขอหมายเลข 1479 มา เพื่อให้คนพิการนี้ได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารนะครับ เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ โดยเฉพาะการเข้าถึงสิทธิ์ปลุกพลังหรือเสริมพลัง ให้เขาได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสาร เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตทุกมิติโดยเฉพาะการศึกษา และการมีงานทำนะครับสายด่วนคนพิการ 1479 นี้ให้บริการตั้งแต่เวลา8โมงเช้าถึงเวลา2ทุ่มในวันจันทร์ถึงวันศุกร์ยกเว้นวันหยุด นักตัตเลิ์นะครับการให้บริการนั้นนะครับ เราจะเน้นหนึ่งก็คือเรื่องของการให้ข้อมูลข่าวสารในทุกมิติหรือพูดง่ายก็คือเรื่องที่เกี่ยวข้องกับคนพิการนะครับมีปัญหาหรือต้องการความช่วยเหลืออะไรนะครับสามารถที่จะโทรมาเบอร์นี้ได้1479 2 ก็คืออต้องการความช่วยเหลือนะครับในการเข้าในเข้าเข้าไม่ถึงสิทธิ์ หรือต้องการ ช่วยเหลือด้านใดๆก็ตามนะครับ สามารถเรียกโทรมาที่เบอร์นี้ได้เช่นกันนะครับ กระบวนการการทำงานของเรานะครับ ก็จะใช้วิธีการหนึ่งนอกจากให้ข้อมูลแล้วเนี่ยนะครับคนไหนที่ต้องการความช่วยเหลือ เราก็จะประสานนะครับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แล้วก็แน่นอนที่สุดบางเรื่องไม่สามารถเข้าถึงสิทธิตามกฎหมายได้ เราก็จะประสานทรัพยากรที่มีอยู่ ครับเพื่อให้เข้าถึงสามารถที่จะเข้าถึงสิทธิประโยชน์ได้ เช่น คนพิการหนึ่งคนนะครับ เมื่ออได้รับอุบัติเหตุนะครับ ช่วงที่เขาอยู่ระหว่างวัยเรียนนะครับ ซึ่งแน่นอนก็ต้องมีการดำเนินการในการประสานการรักษาพยาบาลนะครับ แล้วก็ทำนองเดียวกันเนี่ย ก็ทํำยังไงให้เขาได้กลับเข้าไปเรียนได้ ซึ่งจะต้องประสานสถาบันการศึกษาแห่งนั้นเพื่อให้ทำ ห้องน้ำ หรือสิ่งอำนวยความสะดวกนะครับรวมทั้งการเข้าถึงห้องเรียนได้อย่างนี้เป็นต้นนะครับ ก็อยากจะเรียนว่า เรื่องของการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการทุกเรื่องนะครับ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการศึกษา การมีงานทำ หรือการฝึกอาชีพก็ตามนะครับ หรือแม้กระทั่งถ้าอยู่ดีมีสุขแลวอยากจะพักผ่อนท่องเที่ยว หรือแม้กระทั่งเรื่องการเดินทางก็สามารถจะโทรมาที่เบอร์ 1479 นะครับ เบอร์นี้เบอร์เดียวนะครับ เราจะพยายามประสานแล้วก็ให้ข้อมูลนะครับ แก่ท่านแล้วก็หาทางช่วยเหลือได้นะครับ อย่าลืมนะครับหากท่านต้องการความช่วยเหลือหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร เกี่ยวข้องกับคนพิการโทรมาเบอร์ 1479 ได้งานเข้าถึงสิทธิ์เพื่อชีวิตที่ดีกว่า ครับวันดีครับ